อย่าลืมนะคะว่าคำกริยากลุ่มที่ 3 เราต้องท่องจำให้ได้เพียงอย่างเดียวค่ะ ลองฟังเสียงอ่านผู้ชายอีกทีนะคะ Je sens tu sens il sent elle sent nous sentons vous sentez ils sentent elles sentent อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ